ពីសាយ

ไทยเป็นโสดอยู่นานไม่ไหวมาลูกสะพ้ายไรแม่สักคนมาลูก

Yeah. <laughs> จะาเดีสามชาครับผมภาพถายละหายเส้นผมส่งให้เป็นเชพันปใหม่ภาพกดเนียชันเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้ Bible. Priyatan รอบต่อไปจะเป็น